สวัสดีค่ะทุกคน เราชื่อตานะคะ ปัจจุบันทำงานเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบิน เวียดเจ็ตไทยแลนด์มาได้ 3 ปีกว่าๆแล้วค่ะ ำหรับคนที่อยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสนะคะ ก็จะต้องฟิตร่างกายให้พร้อมตลอดเวลา ปัญหาที่หนักที่สุดนี่ก็คือ ปัญหาเรื่องการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ มีช่วงหนึ่งแตนบินบ่อย ทำไฟติดติดกันทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับพักผ่อนได้น้อย และด้วยความเครียดทำให้นอนหลับยาก หลับไม่ลึกทำให้มาทำงานแบบไม่ค่อยมีสติเลยค่ะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะเบอร์หยิบนู่นหยิบนี่ผิด ซึ่งการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสิ่งที่แย่ที่สุดเลยก็คือ การทำให้หน้าโทรม นะคะตันก็จะพยายามดื่มน้ำให้ได้ 8 แก้วต่อวัน ขั้นที่ 2 นะคะ ตันก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ขั้นที่ 3 นะคะ ตันแนะนำตัวกลูตามีน 800 จากแอมเซลค่ะ ตัวนี้เลยค่ะ สำหรับกูตามีนนะคะ เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ ช่วยให้หลับสบายขึ้น เวลาตื่นก็สดใส ไม่เสีย ไม่มีอาการมึนเบอร์ค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโกรทฮอร์โมน และผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกด้วยค่ะ หลังจากทานตัวนี้ไปแล้วนะคะ ตันก็รู้สึกว่า ตาหลับได้ลึกขึ้น แล้วก็ตื่นมา ก็ไม่มีอาการงัวเงียค่ะ อาการเบอร์ก็หายไปเลยนะคะ สำหรับวิธีการทานตัวนี้นะคะ ง่าย ๆเลยค่ะ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นค่ะ อันนี้เป็นผลการวัดสลีปเทสของตานะคะ จะเห็นว่าหลังจากทานกลูตามีนแล้ว พบว่ามีการหลับลึกที่นานขึ้นค่ะ สำหรับกลูตามีนตัวนี้นะคะ ไม่ใช่ยา ไม่มีการกดประสาท แล้วก็ไม่มีการตกค้างในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลย ว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและร้านซูรุนะทุกสาขาค่ะ ก็หมดเวลานะคะสำหรับเทคนิคการดูแลตัวเองสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย